ในการเรียนเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานนั้น สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อน ก็คือเราต้องรู้ว่าคุณธรรมคืออะไร และจริยธรรมคืออะไรนะครับ ถ้าเรามองเห็นคนที่ทำงานนะครับมีสภาพของการทำงานที่ดีเขามีคุณงามความดีเขาทำอะไรได้ถูกต้องนะครับ สามารถแสดงออกทางด้านกายวาจาใจเนี่ยได้อย่างสุจริตนะครับ แล้วก็มีความมั่นใจในการทำงาน สภาพที่ออกมาให้เห็นนั้นครับ นั่นแหละครับคือคุณธรรม ส่วนจริยธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ หรือเป็นแนวทางที่ให้เราประพฤติปฏิบัตินะในสิ่งที่ดีงาม แล้วก็ดูว่ามันเหมาะสมไหม ซึ่งสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยครับถ้าเป็นจริยธรรมที่ดี คนก็จะนิยมยกย่อง แล้วก็พอใจเรานะครับ เมื่อเราเข้าใจคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมแล้วเนี่ยตรงนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกอันนึงก็คือว่า คุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยครับสำคัญยังไง ทำไมต้องมีอยู่ในองค์กรนะครับ อันนี้ครูขอแยกให้เห็นชัดเลยก็ว่า คุณธรรมและจริยธรรมนั้น ถ้าเราว่ากันในภาพรวมเนี่ยที่จริงบางคนยังแยกไม่ออกนะครับ ให้จำสั้น ๆ ว่าค่าคุณธรรมนั้นคือภาพที่เราเห็น จริยธรรมนั้นคือแนวปฏิบัติที่เราต้องดำเนินการนะครับสำหรับความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเนี่ยมีคนพูดไป้มากมาย ในนี้ครูสรุปให้พวกเราได้ทราบนะ ถึง6ประเด็นสั้นๆ นะครับ อันแรกก็คือ คุณธรรมและจริยธรรมนั้นครับ จะช่วยชีวิตของคนที่ทำงานนะครับ สามารถดำเนินไปด้วยความราบรื่นนะครับ แล้วก็มีสติปัญญานะที่ดี แล้วก็มีปัญญาในการดำเนินอยู่ตลอดชีวิตนะครับ ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในหน่วยงานนั้นๆช่วยให้มนุษย์นะครับ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ในสิ่งที่มีคุณค่านะครับช่วยควบคุมไม่ให้คนเราเนี่ยครับทำอะไรก็ตามเนี่ยที่เกินกว่าเหตุ หรือว่าเกินความจำเป็น และท้ายสุดครับคุณธรรมและจริยธรรมนั้น ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุ และก็จิตใจของคนนี่ครับให้มีความรู้จักพอ และก็ทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องครับ เราเห็นแล้วว่าคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยครับมีความสำคัญที่ไม่ด้อยไปกว่ากัน ยังไงก็ตามถ้าอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับครูจะลองแยกให้เห็นเป็นประเด็นว่า คุณธรรมในการทำงานนั้นเป็นยังไง อันนี้เราพูดถึงเรื่องคุณธรรมอย่างเดียวนะครับ ต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าลักษณะนิสัยนะครับที่แสดงถึงความประพฤติในการประกอบอาชีพก็ดีนะ เหล่านี้เราถือว่าเป็นลักษณะของคุณธรรม คุณธรรมที่สำคัญที่พวกเราเนี่ยต้องจดจำแล้วก็ทำให้เราเนี่ยครับทำมาได้ประสบความสำเร็จนั้นมีอยู่หลายประการกูขอยกตัวอย่างสักให้พวกเราดูนะสัก 8 ประเด็นนะครับ อันแรกก็คือการมีสติสัมปชัญญะ นั่นหมายความว่ามีความระลึกได้ระลึกว่าวันนี้นะครับเช่นเราออกไปสากิจถามตัวเราเองที่ว่าวันนี้เราไปทำหน้าที่อะไรนะเรามาทำไม เราต้องเรียนรู้อะไรบ้าง คนที่ทำงานมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับ ก็ถือว่ามันเป็นการควบคุมตัวเองอยู่แล้วนะครับ นี่คืออันแรก อันที่สองนั่นคือ ความซื่อสัตย์สุจริตนะครับ ไม่มีใครครับที่จะไม่ชอบคนที่ซื่อสัตย์สุจริต ตรงข้ามถ้าถ้ามีการคิดคดโกงเนี่ย คนก็ไม่ชอบเพราะซื่อสัตย์สุจริตในนี้หมายว่าซื่อสัตย์ตัวตัวเองนะต่อคนที่ทำงานด้วยกัน แล้วก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพนะครับ อัน ที่ 3นะประเด็นที่ 3 ก็คือ ความขยันหมั่นเพียรครับ ไม่มีสิ่งไหนครับที่เราจะทำสำเร็จได้ ถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามหลายคนเนี่ยครับชอบทำงานแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็สำเร็จเองนะไอสิ่งที่ฟลุกรู้มันเกิดอะไรที่อุบัติเหตุที่ทำให้คุณเนี่ยหรือว่าได้พบประสบปัญหาอะไรที่รู้สึกว่ามันง่ายนะครับมันคงไม่ดีตลอดไปนะสิ่งในการทำงานที่ดีที่สุดนั้น ความขยันหมั่นเพียรนะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่า ขยันหมั่นเพียรอยู่อยู่ตลอดนะมันทำให้คุณเรียนรู้สิ่งต่างๆ อีกอย่างครับความมีระเบียบวินัย ทำไมต้องมีระเบียบวินัยครับเพราะระเบียบวินัยเนี่ยถือว่าเป็นกฎเกณฑ์เบื้องต้นในการที่ให้คุณเนี่ยครับ หรือว่าให้คุณเนี่ยทำงานได้ประสบผลสำเร็จ หรือคนมองปุ๊บก็รู้อ่ะเด็กคนนี้มาทำงานสากิจครับ แต่งตัวเป็นระเบียบไหมมีวินัยไหมมาทำงานสายหรือเปล่านะขาดลาบ่อยไหมหรือว่าให้ทำงานเนี่ยครับ มีวินัยในการทำงานหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับ ความรับผิดชอบอีกประเด็นหนึ่งครับ ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆ เรารู้สึกว่าเราจะได้ยินบ่อยๆว่าคนเนี้ยไม่ค่อยรับผิดชอบกับงาน คนนี้ขาดความรับผิดชอบ คำพูดเหล่านี้ครับจะไม่เกิดกับเราเลย ถ้าเรารู้ว่าเราต้องทำอะไร หน้าที่เราต้องทำอะไร เพราะฉะนั้นหลายคนนะครับที่ทำงานไม่ประสบความสำเร็จ เพราะว่าไม่เข้าใจในหน้าที่ ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเหมือนที่เขาชอบพูดว่า รู้ทุกเรื่องยกเว้นงานในหน้าที่ไอ้ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูก เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ประเด็นถัดมาครับก็คือความมีน้ำใจ ในสังคมเนี่ยครับในการทำงานเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะฮะเราต้องอยู่เป็นกลุ่ม แล้วงานที่ดีนั้นเนี่ยจะสำเร็จได้เมื่อกลุ่มช่วยกันทำงาน ความมีน้ำใจนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เพราะว่าถ้าเราไม่มีน้ำใจให้เขาเนี่ยครับ เราก็ไม่ได้น้ำใจจากเขาเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าเขาถึงบอกว่าให้เขาแล้วเราก็จะได้รับในสิ่งที่เขาให้เราด้วย เพราะนั้นคำว่าความมีน้ำใจในความหมายนี้หมายถึงว่าเรามีน้ำใจต่อคนอื่นก่อนนะครับ ส่วนน้ำใจที่เขาจะมีต่อเรานั้น ก็ไม่ต้องหวังผลสำเร็จในทันที ช้าหรือเร็วเขาก็ต้องเข้าใจเรานะครับ นั้นนั่นหมายว่าให้เขารู้จักคัาว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้ อีกอันนึงครับที่หน่วยงานเห็น ว่ามีความจำเป็นในแง่ของคุณธรรมในการทำงานก็คือความประหยัดนะครับ เราทำงานสำเร็จครับแต่ใช้ทุนเยอะใช้ของอย่างสิ้นเปลือง ก็ถือว่าความสำเร็จนั้นเนี่ยไม่ได้สำเร็จผลไปทุกอย่าง งานไหนก็ตามครับ คุณใช้ข้อมูลใช้ปัจจัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด แต่ทำให้งานนั้นเองประสบความสำเร็จได้ นั่นถือว่ายอดเยี่ยมในการทำงาน ไม่ใช่แปลว่ามีงบประมาณเท่านี้ต้องใช้หมดนะมันมีหลายแบบประเภท มีงบประมาณใช้งบประมาณหมด งานไม่เสร็จ ใช้งบประมาณหมดงานเสร็จกับใช้งบประมาณเหลือแต่งานสำเร็จ อันนี้เราต้องเลือกเอาเองครับว่าอะไรคือความประหยัด แล้วท้ายที่สุดครับความสามัคคีนะครับงานทุกอย่างกลุ่มถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเราไม่มีความสามัคคีต่อกันนะครับมันก็เกิดการแตกแยก เพราะเราเห็นว่านักศึกษาเนี่ยหรือว่าพวกเราเองนะครับหรือว่านักผู้เรียนเองครับเวลาออกไปสางกิจศึกษาบางครั้งเนี่ยเรื่องที่ไม่เกิดมันก็เกิดโดยที่เราไม่ได้ได้ตระหนัก หรือไม่ได้คาดคิด เช่นการทะเลาะกันเองนะไปในหน่วยงานเดียวกัน2คน3คน แต่ที่จะมีความรักใคร่กลมเกลียวกันทำงาน กลับไปทะเลาะแตกแยกผลที่ตามมาก็คือเราประสบความล้มเหลวนะหลายคนก็ถูกส่งกลับมานะต้องไปสากิจใหม่เป็นเป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของคุณธรรมในการทำงาน สำหรับคุณธรรมในจริยธรรมในการทำงานนะครับมันต่างกันตรงไหนบ้างในแง่ของจริยธรรมในการทำงานนะครับอย่าลืมว่าจริยธรรมนั้นคือกฎเกณฑ์ ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการประกอบอาชีพนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและก็เหมาะสม และคนที่มีจริยธรรมที่ดีนั้นก็จะเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับ การมีจริยธรรม ในการทำงานที่ดีนั้นเนี่ยครูให้หลักไว้ 4 ประการนะครับประการแรกก็คือคุณต้องมีความชำนาญในวิชาชีพของตัวเอง ถามตัวเองครับว่าก่อนไปสากิจนั้น เราถนัดในเรื่องอะไร ไม่ใช่ไปสากิจในสิ่งที่เราอยากจะไป อยากจะทำนะฮะถามตัวเองก่อนว่าเราถนัดในเรื่องอะไรนะครับ อันที่ 2 ครับ ระเบียบวินัยนี่ก็เหมือนกันครับ เมื่อไปแล้วนี่ครับเราอยู่ในกฎเกณฑ์ต้องยอมรับนะเข้าองค์กรไหนเขาเป็นยังไงเป็นระเบียบเราก็ต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับกล่าววาจาที่ดี อันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยครับ ไม่มีใครที่ไม่ชอบคำพูดที่ไพเราะครูเชื่อว่าการพูดดีนะครับมันเป็นการสร้างความเป็นสิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ตัวเอง และก็เป็นการเปิด เขาเรียกมุตสัมพันธ์ที่ดีให้กับเราท้ายสุดครับ ต้องไม่ทำงานแบบข้างค้างหรือสับสนหลายคนทำงานหลายเรื่อง แล้วก็ไม่ได้สักเรื่องหนึ่งครับและที่สำคัญที่สุดก็คือสับสนนะงานไม่เสร็จกองไว้ที่นั่น กองไว้ที่นี่ ต้องให้หัวหน้าทวงตลอดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีครับ